盘红山。 สสมภิเนมิตาสาวุทานตังครีเมฆรังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทตันเดชะสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเรขมปิโยจิตสาปรติงโครัมปนารลวะขมักขมทัตทยา ขังขันตสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิมาลาคิลิงกจวรังอติมัตตภูตังทาวันคิจักกมสเนวสุธารุนันตังเมตตัมบุเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมัง คารานิโคคิตตะคาคมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตังอิทธิพิสังขตมโนจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังครานิกัต นากาธมุตรังอิวคาปินิยาจินจายโททวัจนังชนกายมัตเชสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวัตุเตจยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิ ปัจริโตจิตวามุนินโททันเตจะสาภวัตุเตจะยมังคลานินันโทปนันทบุชคังวิพุทังมหิทิงปุตเตนะเถระพุชเกนะธรรมาปยันโตอิทัวปเทสวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวัตุเตจะยมังคลานิทุคาหติติพุชเกน สุทัตถหัตถังพระมังวิสุทธิจุติเมติภกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเดชะสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตตคาทายโยวาจโนนทินาทิเนสระเตมตันเทหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโม กขังสุขังอติคมยยนโรสปัญโย